เรื่องสัตปุตตขาติกเปรตว่าด้วยพฤติกรรมของนางเปรตกินลูกต้นเ้าละเจ็ดคนความริษยาผาคนให้ตกต่ำต้องระกำตนลุกยิผิวกระหายต้องเดือดเนื้อร้อนใจไปทั่วกายแอบต้องตายด้วยไฟที่แผดเผาาอความสุข ความสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่าน วันนี้จะได้นำเรื่องเรื่องสัตตุตะคาธิกะเรมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพื่อเป็นเป็นทาหอนสอนใจต่อไป มีเรื่องราวเป็นไปดังนี้สมัยหนึ่งมีพระเถระจำนวนหลายรูป อยู่จำพรรษาในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่ง พอออกพรรษาปวารณาแล้ว ก็พากันเดินทางมายังกรุงสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ระหว่างการเดินทางนั้น ได้แวะพักแรมจำวัดณสถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ไม่ไกลหมู่บ้านแห่งหนึ่งนั้นทันใดนั้นเอง นางเปรตตนหนึ่งซึ่งมีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัว ทั้งยังมีกลิ่นเน่าเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่ว ได้ปรากฏกายแสดงตนให้พระเรานั้นได้เห็น ซึ่งเป็นภาพที่น่าสยดสยองยิ่งนักพระมหาเถระผู้เป็นหัวหน้าคณะ พระมหาเถระผู้เป็นหัวหน้าคณะ จึงเอ่ยเอื้อนว่าจะถามด้วยความสังเวชใจว่า เจ้าผู้มีเรือนร่างอันเปลือยเปล่าร่อนจอนผิวพันวันนาคีเร น่าสยิวยิ่งนัก ทั้งตัวเน่า ก็ส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่ว มีแมลงวันหัวเขียวจับกันเป็นกลุ่มๆก้อนๆเจ้าเป็นใครกันหนอทำไมมาปรากฏตัวอยู่ในที่นี้ นางเปรตนั้น ได้อดรวนโหยหวนพร้อมกับตอบทันว่าท่านผู้เจริญเจ้าขา รมานเหลือเกินเจ้าข้า ดิฉันเป็นเปรต มาถึงทุกติเกิดในยมโลกนี้ เพราะกรรมชั่วที่ทำเมื่อลาลับจากโลกมนุษย์แล้ว จึงต้องมาเกิดในเปรตโลกนี้ ตอนเช้าคลอดลูกเจ็ดคน ตอนเย็นอีกเจ็ดคน แล้วเคี้ยวกินลูกทั้งสิบสี่คนนั้น ก็ยังไม่อิ่มท้องไม่อาจบรรเทาความหิวกระหายลงได้ หัวใจเราร้อนแผดเผาหมดนไหมอยู่เป็นนิดเพราะความหิวแผดเผา ดุดถูกไฟเผาอยู่กลางแดดไม่ได้ประสบความสุขร่มเย็นเลยเจ้าค่าพระมหาเถระได้ฟังเช่นนั้น ยิ่งเกิดความสลดสังเวชใจยิ่ง จึงถามถึงกรรมที่นางเปรตนั้นได้กระทำไว้ว่าเจ้าทำกรรมชั่ว ทางกายวาจาใจอะไรไว้ เพราะวิบากกรรมอะไร จึงทำให้เจ้าต้องมากินลูกตนเองเช่นนี้ นางเปรตเล่าถึงสาเหตุ ที่ทำให้ตนได้มาเกิดเป็นเปรตที่ต้องกินลูกตนเอง ว่า เมื่อโกน ดิฉันมีลูกสองคนกำลังหนุ่มเล่น มีรูปงามเพียบพร้อมด้วยอาจาระมารยาทยิ่งจึงเป็นที่ภูมิอกภูมิใจของดิฉันทำให้ดิฉันเกิดความหลงผิด ลืมตน มัวเมาว่ามีลูก จึงได้ดูมินไม่ให้เกียรติสามีของตน สารพัดคำด่าคำว่า และยังใช้งานเขาทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นงาน ไม่ว่าจะเป็นงานบ้านงานเรือน หรืองานนอกบ้านก็ตาม ต่อมา เขาโกรธต่อดิฉัน จึงได้นอกใจไปมีภรรยาอีกคนและนางเมียใหม่นั้นก็ได้ตั้งครรภ์ขึ้น ดิฉันรับไม่ได้ ที่เขาแอบไปมีบ้านเล็กบ้านน้อย จึงมีความคิดชั่วเกิดขึ้น ยิ่งได้รู้ว่านางเมียน้อยนั้น ตั้งท้อง ยิ่งทำให้ดิฉันมีจิตริษยาคิดปองร้ายต่อพวกเขา นางเมียน้อยนั้น ตั้งท้องได้เพียงสามเดือนเท่านั้น ดิฉันก็ได้ไปทำการว่าจ้างหมอคนหนึ่ง ให้ประกอบยาทำให้แท้งลูกเสีย คันของหล่อน ไหลออกมาเป็นโลหิตเน่าๆแม่ของหล่อน รู้ความว่า ลูกสาวตนแทงลูกก็พานโมโหต่อดิฉันพร้อมเชิญพวกญาติญาติมาประชุมกันสักถาม และคูเข็นให้ดิฉันยอมรับว่าเป็นคนกระทำท่านเจ้าขาโอ้ยใครจะยอมรับความผิดที่ตนทำบ้างเราเจ้าขาดิฉัน จึงยืนยันเด็ดขาดว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ไม่ยอมเชื่อ กล่าวหนักแน่นว่า ดิฉันเป็นคนทำแน่นอน ดิฉันจึงได้กล่าวคำสาบาน และมุสาวาทอย่างขึงขันขึ้นว่า ถ้าดิฉันทำความชั่วดังว่ามานี้ ขอให้ดิฉันตายไปเกิดเป็นเปรตให้ได้กินเฉพาะเนื้อลูกตนเองเท่านั้น ขอให้มีร่างกายเปื้อนหนองและเลือด มีกลิ่นตัวเหม็นฟุ้งกระจายไป มีแมลงวันหัวเขียวจับเป็นกลุ่มๆเป็นก้อนๆตัวทั้งร่างกายนั้น เพราะวิบากแห่งกรรม คือการทำให้แทงลูกและมุสาวาททั้งสองนั้นรั้นต่อมา ดิฉันได้ตายแล้ว มาบังเกิดเป็นเปรต ด้วยวิบากกรรมที่ทำให้เขาแทงลูกและพูดมุสานั้นแหลจึงเคี้ยวกินเฉพาะลูกตนเท่านั้น ท่องเที่ยวอยู่ใกล้ ๆ หมู่บ้านนี้นี่แหละ ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญอุ้ยขอพระคุณเจ้า ได้โปรดเมตตาอนุเคราะห์ดิฉันด้วยเถิดเจ้าข้า ขอพระคุณเจ้าได้พากันไปยังบ้านสามีของดิฉันด้วยเถิด เขาเป็นอุบาสกผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย ถวายทานแด่พระคุณเจ้าทั้งหลาย ขอพระคุณเจ้าทั้งหลายเตือนให้เขาอุทิศทักษิณานุปทานนผลนั้น ให้กับดิฉันด้วยเถิด เมื่อเป็นเช่นนี้ ดิฉันจึงจะหลุดพ้นจากเปตโรคนี้ไปได้ พระเถระเจ้าเหล่านั้น ได้ฟังคำวิงวอนของนางเปรตนั้นแล้ว จึงเข้าไปบินธบาตอย่างบ้านอุบาสกนั้น เขาเห็นพระเถระเจ้าทั้งหลายแล้ว เกิดความเลื่อมใสศรัทธาต้อนรับด้วยความเคารพยิ่ง นิมนต์ให้นั่งบนอาสนะที่จัดรับรองไว้ ถวายอาหารบิณฑบาตอันประณีต พระเถระเจ้าเหล่านั้น จึงแจ้งเรื่องราวความเป็นไปนั้นแก่เขา แล้วให้เขาอุทิศทักษิณานุปทานผลนั้น แก่นางเปรตตนนั้น ทันใดนั้นเอง นางเปรตนั้นได้อนุโมทนาผลทานแล้ว เสวยทิพยสมบัติปราศจากความทุกข์ทรมาน จึงปรากฏกายแสดงตน อันมีผิวพรรณวันณะงดงามยิ่งแก่สามีในราตรีวันนั้น ต่อมาพระเทระเจ้าเหล่านั้นเดินทางมาถึงกรุงสาวัตถีตามลำดับ เข้าไปเฝ้ากราบทูลเรื่องราวความเป็นไปที่ได้ประสบพบมา แด่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงยกเรื่องนั้นขึ้นเป็นเหตุเกิดขึ้นแสดงธรรม แก่พุทธบริษัทผู้พร้อมกันอยู่ณพระเชตวันนั่นเอง ในเวลาจบเทศนา ประชาชนได้รับความสลดใจอย่างยิ่ง จึงพากันเว้นขาดจากความริษยาและความตนีเรื่องสัตตปุตตะคาติกะเปรตจบ